ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี 2560 ในทุก ๆ ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เรียกกันว่า งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติขึ้นเป็นประจำนะครับ ในปี 2560 นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคมที่ไบเทคเมืองทองธานีครับ สวทช เข้าร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในปี 2560 นี้ภายใต้หัวข้อเรื่อง วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชนนำเสนอเรื่องราวความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเซิร์นซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยระดับโลก โดยประเทศไทยได้มีข้อตกลงร่วมกับเซิร์นที่จะส่งนักศึกษาและนักวิจัยไทยไปร่วมศึกษาค้นคว้าที่เซิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆให้ลงมือทำอาทิ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย การเขียนโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ขนาดจิว๋ว การทำศิลปะจากโครมาโตกราฟี การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากเนยแข็ง รวมส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทย โดยสวทช กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000